my little pony, my little pony. หนึ่งนี่คือโพนี่รุ่นแรก Rarity would call the fashion police on me. สองชื่อของโพนี่บางตัวในรุ่นแรกนั้นพ้องกับชื่อดาราหนังโปในสมัยนั้น อย่างเช่น Lucky Star, Sunshine Blue และอื่นๆ 3. ผู้ชมร้อยละ80 เป็นผู้ชาย 4. โปรดิวเซอร์ของ คือ ลอเรนฟอร์ด ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ Power Puff Girl และ Foster Home บ้านของของเพื่อนในจินตนาการ 5. ตัวละครดิดคอร์ดใน นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครคิวในภาพยนตร์สตาร์เทค และผู้ภาคดิดคอร์ดก็คือ จอห์น เลนซี่ ผู้แสดงเป็นคิวในสตาร์เทค